หัวข้อถัดมาลองมาดูซิว่า เมื่อเราเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์พร้อม เริ่มสัมภาษณ์งานเลย จะเป็นยังไงบ้างนะครับเตรียมตัวแล้ว เอกสารพร้อมแล้วความมั่นอกมั่นใจพร้อมแล้วอ้อนี่ยังอีกนิดหนึ่งครับแนะนำเลยครับ ก่อนวันไปสัมภาษณ์งานพักผ่อนเพียงพอนะครับ อย่าอดตาหลับขับตานอนเดี๋ยวท่านไปนั่งสับสนุนในห้องสัมภาษณ์เสียคะแนนเปล่านะครับ การสัมภาษณ์คืออะไรครับ การสัมภาษณ์หรืออินเทอร์วิวเนี่ยเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้สำหรับคัดกรองผู้สมัครให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติตำแหน่งงานมากที่สุด แน่นอนครับ เมื่อการสัมภาษณ์เป็นวิธีการคัดกรอง คงไม่พ้นการพูดคุยเพื่อหาข้อเท็จจริง สิ่งแรกสุดตอบไม่ได้หรอกนะครับว่า การพูดคุยจะพูดคุยอะไรบ้าง และผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่า จะใช้เวลาสัมภาษณ์สักเท่าไหร่ดี 5 นาทีดี 10 นาทีดีครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมงตอบไม่ได้ มันอยู่ที่ว่าผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น สามารถสื่อสารเพื่อได้ข้อมูลตามที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการได้ตรงแค่ไหนอย่างไร มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ชัดเจนอย่างไร ตรงนี้คือเรื่องสำคัญนะครับ ดังนั้นเครื่องมือที่เขาใช้จึงประกอบไปด้วยคำถามครับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานจะมีหลักๆอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นคำถามเชิงวิชาการ ชัดเจนครับ เรียนสาขาไหนทำถามทางวิชาการนั้น และคำถามทางวิชาการแน่นอนครับมีคำตอบตายตัวใช่ไหมนะครับถ้าถามทางวิชาการและตอบไม่ได้ นั่นสะท้อนว่าเราไม่เชี่ยวชาญจริง ไม่รู้จริง แต่ไม่ต้องตกใจไปครับ ปัจจุบันการถามคำถามด้วยคำถามวิชาการนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์งานแล้วนะครับ เพราะกระบวนการทำงานจริงทางด้านวิชาการเราสามารถค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมซักถามได้ แต่การทำงานจริงคำถามที่ถูกนำมาใช้มากสุดก็คือคำถามเชิงจิตวิทยา เพื่อใช้ในการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปฏิพานไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถูกไหมครับ เมื่อเราทำงานแล้วมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ไหม เมื่อเราทำงานแล้วต้องทำงานภายใต้สภาพความกดดัน รับได้แค่ไหน แก้ไขปัญหาได้อย่างไร ผมขอยกตัวอย่างนะครับ ทุกคนคงมีโอกาส โทรศัพท์ไป call center ของบริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆ นะครับ เจ้าหน้าที่ call center มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลทั้งหลายแหล่แก่ผู้หรือลูกค้าที่สอบถามเข้ามา ถูกไหมครับ บนโต๊ะของเจ้าหน้าที่ call center นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานแล้ว มีสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่ง คือกระจกเงา นะครับ นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ call center รับสายโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่นกหงยกนะครับที่ทำงานไปส่องกระจกไปไม่ใช่ กระจกเงาบานนี้มีหน้าที่คอยสะท้อนถึง อากับกริยาของเจ้าหน้าที่ call center เจ้าหน้าที่คงไม่ทราบหรอกครับว่าลูกค้าที่โทรมาจะโทรมาชื่นชมมาสอบถามมาต่อว่าหรืออย่างไร แต่สิ่งสำคัญคือการให้บริการ จะต้องคงเส้นคงวาจะต้องไม่มีการโต้ตอบต่อลูกค้าถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นกระจงเงาก็ต้องคอยดูว่าหน้าตาเรายังยิ้ม แม้นว่าเขาจะโทรมาต่อว่า ก็ต้องยิ้มเอาไว้ แม้นเขาต่อว่าเสร็จก็ต้องขอขอบคุณที่โทรมาต่างๆเร่าเป็นต้น เพราะฉะนั้นนี่แหละครับ การทำงานภายใต้ภาวะความกดดันมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะเจออย่างไรบ้าง ดังนั้นคำถามประเภทนี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการคัดกรองบุคคลเป็นอย่างมาก คำถามเชิงจิตวิทยาสร้างภาวะความกดดันขึ้นมา ตัวนี้สำคัญมาก อีกกรณีศึกษาหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บางครั้งเข้าไปถึงพนักงานสัมภาษณ์ใช้วิธีสร้างความกดดันเลยครับ โมโห วินแตกเลยวินแตก จะดูซิว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น เห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีวิชาไหนสอน ไม่ได้สอนเป็นการเฉพาะ แต่จะมาจากประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ด้วยเหตุนี้แหละครับผู้สัมภาษณ์งานมักจะให้น้ำหนักกับคำถามเชิงจิตวิทยามากกว่าคำถามเชิงวิชาการนะครับไม่ว่าเราได้รับคำถามประเภทไหนขึ้นมานะฮะวิธีแนะนำสำหรับการตอบคำถามสัมภาษณ์ให้ได้ดีคืออะไร ประการแรกครับ ตั้งสติให้ดีฟังคำถาม ฟังคำถามให้เข้าใจชัดเจน ถ้าเราฟังคำถามชัดเจน นั่นแสดงว่าเรามีสติ เวลาเราตอบคำถามเราไม่ทวนคำถาม แน่นอน ถามอะไรตอบไปเลย ไม่ต้องทวนคำถามนะครับ มีความมั่นใจในการตอบในคำถามนั้น ความมั่นใจในการตอบคำถามแสดงออกจากอะไรครับ จังหวะหรือช่วงเวลาหลังจากที่ได้รับคำถามและตอบ ไม่ใช่ มั่นใจมาก ถามปุ๊บ ตอบ ปั๊บ ถามปุ๊บตอบปั๊บ ไม่ใช่ครับ ใช้เวลาเว้นตรึกตรองรวบรวมข้อมูลสักเล็กน้อยก่อนตอบ แล้วก็ไม่ใช่ประเภทถามปุ๊บ เออ อ่า ใช้เวลาคิดนาน จนกระทั่งไม่รู้จะตอบอะไร คงไม่ใช่ ตอบด้วยความมั่นใจ ความมั่นใจถัดมาคืออะไรครับ น้ำเสียงไงครับ ระดับเสียง เสียงดังฟังชัด นี่คือผมมั่นใจแน่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตอบแบบเสียงในคออูอีอูอี แสดงไม่มีความมั่นใจ ความมั่นใจแสดงออกจากอะไรครับ อากับกริยายครับร่างกาย body language ของเรา ถูกไหมภาษากาย นั่งกระสับกระส่ายนั่งนิ่งๆไม่กล้าสบตา ผู้สัมภาษณ์งานต่างๆเหล่านี้เป็นต้น อันนี้ไม่ได้ วิธีถัดมาที่อยากจะแนะนำคือ เมื่อมีสติถามแล้วต้องตอบตรงประเด็น บางครั้งภาวะความกดดันในการสัมภาษณ์งาน อาจจะทำให้เราหลงลืม เอ๊ะเขาถามอะไรตอบคนละประเด็นก็เป็นไปได้ อันนี้ต้องระวังครับ และที่สำคัญที่สุด ถ้าเป็นคำถามเชิงวิชาการ ไม่แน่ใจในคำตอบอย่าเสี่ยงตอบ เพราะคำตอบทางวิชาการต้องชัดเจนครับนะถ้าถามมาเสร็จตอบไม่ได้ ก็ต้องรับสารภาพ ตอบมาได้อย่าเสี่ยง ถ้าตอบผิดโอ้โหอันนี้เสียหายเยอะนะครับ แต่ทีนี้เมื่อเราตอบไม่ได้ แต่คุณจะต้องมีวิธีการตอบปฏิเสธเขาอย่างดูดีด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาถามคำถามมาแล้วตอบไม่ได้ การที่เราตอบว่าขอโทษครับ ผมไม่ทราบคำตอบ หรือขอโทษค่ะ ดิฉันไม่ทราบคำตอบในข้อนี้ แค่นี้ไม่ทำให้เราดูดีพอนะฮะ ผมอยากจะแนะนำนะครับว่า จริง ๆ แล้ววิธีการที่เราจะทำให้เขายอมรับเราเนี่ย หมายความว่า เขาควรจะต้องยอมรับเราในเรื่องหลายๆในเรื่องต่าง ๆ ด้วยยกตัวอย่างเช่น คำถามที่เราตอบไม่ได้ เรารับสารภาพขอโทษครับ คำถามนี้ผมตอบไม่ได้ แต่ผมยินดีที่จะไปหาคำตอบมาเรียนท่านทราบในภายหลัง ความรู้สึกเป็นอย่างไรครับแบบใหญ่ใช่ไหมฮะ รับผมสิ เดี๋ยวผมไปคำตอบมาให้ นี่คือวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานละ เมื่อเทียบกับขอโทษครับ ผมไม่ทราบครับ ถามกี่ข้อไม่ทราบหมด โอเค เพราะฉะนั้นคุณก็คงไม่เหมาะสำหรับตำแหน่งงานที่นี้แน่นอน แต่เมื่อถามเสร็จคุณไม่รู้แต่คุณพร้อมที่จะมาให้คำตอบผมได้ผมอืมน่าให้โอกาส นี่คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ อันนี้นะฮะ ดังนั้นในการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ขอนิดเดียว คิดให้รอบคอบ ก่อนตอบเสมอ คิดให้รอบคอบก่อนตอบเสมอนะฮะ อย่าเสี่ยงตอบถ้าไม่จำเป็น ในการสัมภาษณ์งานแน่นอนครับ ทุกคนจะอยู่ภายใต้ความกดดัน แต่ละคนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือความกดดันที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผมจะแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับว่า ให้คิดว่าการสัมภาษณ์งาน ไม่ต้องคิดหรอกครับ เป็นเรื่องจริงเลย การสัมภาษณ์งานเป็นการสื่อสารสองทาง เข้าใจว่าสื่อสารสองทางใช่ไหมครับไม่ใช่ เขาถามเราตอบเขาถามเราตอบอันนี้คือสื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทางหมายถึงว่าเราก็มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยเขาได้ด้วย ดังนั้นแนะนำครับชวนกรรมการคุย แต่แน่นอนครับ อย่าชวนคุยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน ไม่ใช่เห็นกรรมการสอบสัมภาษณ์งานเป็นผู้ชายพี่ครับเมื่อคืนพี่ดูฟุตบอลคู่นั้นคู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับการชวนคุยในทุนนี้คุยในเรื่องเกี่ยวกับงานเช่นการแลกเปลี่ยนความเห็นต่าง ๆเหล่านั้นบริบทที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรามีความเป็นกันเองมากขึ้น ก็จะเป็นการลดความกดดันและความประมาทของตนเองได้นะครับ ประการถัดมาครับ อย่าแสดงความอ่อนแอหรือแข็งกระด้างหรือมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ความอ่อนแอถูกแสดงออกเลยครับไม่กล้าสบตาผู้สัมภาษณ์งาน ทีนี้การสบตาผู้สัมภาษณ์ ในการสนทนา การมองหน้าคู่สัมภาษณ์ หรือคู่สนทนาเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน อยากจะแนะนำตำแหน่งบนใบหน้า ที่เหมาะสมสำหรับการมองบนใบหน้าคนเรานะฮะผมแนะนำเลยครับว่าถ้าจะมองเขามองที่ปลายจมูกครับนะฮะอย่าไปมองที่ดั้งเผื่อบางคนดั้งหลบในหาไม่เจอ การมองปลายจมูกคู่สนทนาเนี่ยเป็นการที่เรามองลงเบื้องต่ำที่สายตาจะไม่ประสบกัน จึงทำให้เกิดลักษณะการจ้องตานะครับ เป็นแบบนั้นให้มองที่ปลายจมูกซะนะครับ ถ้าเราไม่กล้ามองหน้าหรือสบตาเขามีความอ่อนแอไม่กล้านี่คือความอ่อนแอของตนเองแล้ว อันนี้เป็นข้อเสียครับ เพราะแน่นอนครับเมื่อเราไปทำงานจริง ความอ่อนแอจะเป็นขนร้ายต่อการทำงาน แล้วเขาต้องการคนที่มีเพราะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมคนอื่นได้ด้วย ความแข็งกระด้าง ความแข็งกระด้างคืออะไร แข็งกระด้างในน้ำเสียง คำพูดคำจา คำสุภาพ หางเสียงต่างเหล่านี้นะครับและรวมไปถึงอากับกริยาแสดงออกที่ไม่ค่อยจะมีความนอบน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ไม่ดีต้องระมัดระวังนะครับความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไป ถูกสะท้อนในเรื่องของการยอมรับ ข้อคิดความเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเห็นต่างๆเหล่านี้ คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป จะมีข้อด้อยตรงที่ว่า จะเป็นการสะท้อนว่าไม่ค่อยยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น อาจจะมีข้อด้อยในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นไปได้นะครับ การสัมภาษณ์ควรจะต้องให้ความสำคัญเวลาเต็มที่ครับ อย่าลุกลี้ลุกลนถูกไหมครับ เมื่อกี้เราบอกแล้วว่า โทรศัพท์ปิดอ่ารอดไปอย่างละ ไม่มีใครโทรมากวนใจเราแน่เราให้เวลาเต็มที่ แต่บนข้อมือของพวกคุณยังมีนาฬิกาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าระหว่างสัมภาษณ์คุณก็จำเรืองมองนาฬิกา คุณก็จำเรืองมองนาฬิกาแบบลุกลี้ลุกลนแบบไม่มีเวลาให้เขาคงไม่ได้นะครับ เราต้องว่างจริงๆในวันนั้นนะให้ความสำคัญการสัมภาษณ์อย่างเต็มที่ผมไม่บอกว่าขอโทษนะครับ ผมมีเวลาสัมภาษณ์แค่ 30 นาทีครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปที่หนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เขาคงตอบทันทีเลยครับ ไม่เป็นไรครับ เชิญน้องไปที่อื่นเลยนะครับ สุดท้ายครับ เมื่อเราเข้าไปทำงานไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการเติบโต ความเป็นผู้นำจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องแสดงออกให้ได้ว่าความเป็นมีความเป็นผู้นำนะฮะเป็นผู้นำที่ดี ผู้นำที่ดีคือสามารถแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังความเห็น สะท้อนจากอะไรครับ สะท้อนจากการที่เราร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สัมภาษณ์งาน ตรงนี้แหละครับเป็นกลวิธีที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้นะครับ สำหรับในกรณีศึกษาในเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับ เราได้รับโอกาสอันดีจากทางผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ที่มาทำให้เราเห็นว่าเขาได้รับอะไรบ้าง มีข้อคิดข้อแนะนำอย่างไร จากกระบวนการสัมภาษณ์งานในอดีตที่ผ่านมานะครับ อันนี้ขอให้ดูในบทถัดไปนะครับ